บ้านท่าผัีสร้างคนดีให้สู่ชุมชนผลิตผลตามโครงการราดันรีไปเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยีและไอซีทีท่าผีรวมสรรสร้างทางความคิดที่มุมงทองมีคันลองอันดีงาม เราก้าวตามทางโรงเรียนสุจริต Tearing ใจจิตแดนไทยใจนิยมและชินชมรักในชาติศาสนา ผักชีสร้างคนดีให้สู่ชุมชนผลิตตับผลตามโครงการราชดำริไปเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยีและไอซีทีข้าผักชีวมสรรสร้างทางความคิดทิ่ม่วงทองมีคันลองอันดีงามเราดาวตามข้าโรงเรียนสุนจริตูคุณธรรม ชีวิตสร้างเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตถ้าทำชีวดินแดนนี้มีเสน่ห์เราทุ่มเททั้งกายใจ กันมา เราภูมิใจถิ่นแดนไทยใจนิยมและชื่นชมรักในชาติศาสนา